Thank you. ดังสวรรค์มาเฟรบุรีสวยงามเชิดชายดัง So when 같이. อยู่แต่กลัเป็นเรื่องราวข่าวที่มองเห็นอยู่เด็กชาผมเนืออก้อนดินที่วางอยู่กลางท้องนาน้ำทางตกแลงวักวาวเงินแก้วรังพระแพ้วบนยอดยาคา เป็นรักนูนเพื่อนคนที่เรารักอยู่อยากกลับเป็นเมื่องร้างขาวที่มองเห็นอยู่เต็มเช้า พูดเป็นอย่างสูงนะสำหรับบัตรเหมาสำหรับรอบนี้นะฮะแล้วก็ทุกๆท่านด้วยที่ขึ้นมาร่วมสน